เย็บปลายเย็บปลายเย็บปลายเย็บปลาย เสร็จโกไปอีกหนึ่งนะครับ อัปเดตเฟิร์มแวร์ W62 W60 ขีด75นะครับ ไม่สามารถคอนเนคได้ W60 ขีด75 อัปเดต เฟิร์มผ่าน USB นะครับที่นี้ผมใช้ตัวนี้นะครับ เป็น USB เวอร์ชัน3.0 เชื่อมต่อผ่าน SD card โอเคเรามาดูเลยดีกว่า นี่นะครับ มาดูที่ตัวโปรแกรม HD 2018 นะครับขั้นตอนการทำเปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วก็ไปที่ อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับ Operation อัปเดตเฟิร์มแวร์ปึ้งคิกถูกตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือก ซีเรียลไทป์ตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับ พอเชื่อมต่อปุ๊บใช้พาสเวิร์ดแอดมินเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่ได้ ทีนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันก็จะบอกว่า Optimize Wi-Fi Serial การ Communication นะครับแก้ไข แล้วก็เลือกที่ Export แล้วก็ เสียบที่ตัวนี้เข้าไปนะครับไปคอร์ดใหม่ผมเลือกลงมาที่ตัวนี้นะครับนี่เรามาดู ไฟล์ที่มันมานะครับ ไฟล์ที่มันมา เปิง ผมลดตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเดิมแล้วก็กดปุ่ม e x p ข r t ออกโอเคปึ๊บไฟล์ชื่อว่า sd underscore w 6 0 อันเดอร์สกอร์เจดัดบินนะครับ ความจุ 160k นะครับ แล้วก็ wifi ดัดบิน 242kb นะครับ โอเคทีนี้เราได้ละแล้วเราก็ถอด USB ติดนี้ออกทำการเสียบนี่มือเดียวนะครับขอโทษทีใช้มือถือ ปึ้งนะฮะ นะครับ ทีนี้ผมกดปุ่มรีเซ็ตมันจะมีปุ่มเดียวนะครับ BTN นะครับ ค้างไว้ แล้วก็ปิดไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยมือนะฮะเล็บแมงดำที่หายปูหนึ่งสองสาม สี่ ห้า หก เจ็ดแปด เก้า สิบ อ่าอ่านแล้วนะครับ จะเห็นว่า USB ไฟติดนะครับ อัปโหลดผ่าน เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไฟดับ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ถอดออกทีนี้ผมปิดไฟนะครับปิดไฟเสร็จเอามือออกถอดการ์ด เรียบร้อยครับหกสองหับเจ็ดห้าจะมีปุ่มทดสอบอยู่ปุ่มหนึ่งนะครับ พร้อมๆกันกับเป็นปุ่มอัปโหลดเฟิร์มแวร์ด้วย แต่วิธีการทำอยู่ในคลิปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบไปดู กดหนึ่งนะครับ มีแพทเทิร์น LED วิ่ง อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งกดอีกทีก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งกดอีกทีนึงก็วิ่งเข้าโปรแกรมที่มันมีอยู่นะครับ กดทีนึงแพทเทิร์นแดงเขียวน้ำเงิน แล้วก็ไม่รู้สีอะไร ก็เรียบร้อยนะครับ